ไปดูบ้านที่กำลังจะปรับปรุงของน้เกดนะคะไปดูกันเลยืจตจะตาเติมตรงนี้ มีลิงจ๋อมาตัวหนึ่ง ใช่ไหมเอ่ยช่างกำลังกั้นห้องนะคะเห็นหมปล่า ระวังเชือกครับของช่างเขาถึงช่างขุดหลุมแล้วถ่ายวิดีโอหน่อย โคลนที่ก้นหลุมวันนี้ช่างมาลื้อบ้านแล้ว รื้อของเก่าออกแล้ว ตั้งเสาแล้วนะทุกคน หลังคาก็ลื้อแล้วนะทุกคน เสามาแล้วทุกคน ใหญ่มาก ส้างกันส้างกัเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาจนได้ หนักมากตัวอย่างย่างแตก